ุ่งนะก็ขอกล่าวสวัสดีนะคะกล่าวสวัสดีนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันนะคะ แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะทลงจังหวัดนะคะสำนักงานทลงจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ซึ่งสังกัดกรมบัญชีกลางได้นำทีมหน่วยงานนะคะ ในสังกัดกระทรวงการคลังค่ะซึ่ง ประกอบไปด้วยส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะในพื้นที่เพชรบุรีนะคะมาชี้แจงทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะคุณสมบัตินะคะของคนที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะในโครงการซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะนั่นก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 การประชาสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดลงทะเบียน เปิดลงทะเบียนนะคะทราบไหมคะว่าเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ ห้านะห้ากันยายนนะคะห้ากันยา ซึ่งรอบในการเปิดเนี่ย45วันนะคะ ตั้งแต่5กันยาจนถึง19ตุลาคมนะคะ ปี65การทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะ เราก็มีการเชิญ ผู้แทนของอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นะคะ มาประชุมนะคะ ชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วหนึ่งรอบนะคะ เพื่อที่ว่าจะได้ให้ข้อมูลในเรื่องของคุณสมบัตินะคะ ตัวเกณฑ์ต่างๆ นะคะ ซึ่งจะต้องมาชี้แจงให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะ ให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทางมาชี้แจงเองเนี่ย ก็น่าจะ เข้าใจได้ทำให้ท่านได้เข้าใจลึกซึ้งนะคะ ตรงนี้ว่าเกณฑ์เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะคะบางทีเนี่ยเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเกณฑ์เก่าเนี่ยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยเราใช้บัตรประชาชน เพราะฉะนั้นบัตรประชาชนเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าคนที่ไม่พร้อมในเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้น ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุนะคะหรือบัตรประชาชนหายเนี่ยรีบไปติดต่อนะคะที่อำเภอดะบนเลยนะคะตรงนี้ก็มีคนถามแล้วต้องต้องเอาใบมากอกก่อนไหมเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พูดเป็นลำดับไปก่อนนะคะถ้าจะถามว่าผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยผู้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมในครั้งนี้นะคะอันนี้เท่ากับลบ ลบภาพไปเลยคือจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะ ผู้มีสิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรีเรามีทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าคนนะคะอันนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพราะตรงนี้ก็คือหน่วยงานรัฐกระทรวงคลังจะมีการเก็บข้อมูลในภาพรวมนะคะใหม่นะคะโดยที่ว่าจะเพื่อที่จะได้เห็นถึงการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะอันนี้มีการลงทะเบียนใหม่ และเกณฑ์ที่สำคัญก็คือ เดิมเนี่ยเราดูรายได้ของตัวผู้ลงทะเบียน ผู้มีบัตรสวัสดิการใช่ไหมคะแต่เกณฑ์ใหม่เราเนี่ย จะต้องเอานอกจากเกณฑ์รายได้ของเราเองแล้ว ยังต้องเป็นเกณฑ์ของครอบครัวเอามารวมด้วยนะคะ อันนี้แหละเราจะได้เราจะได้ได้ตัวผู้ที่ ประชาเอ่อทที่รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะคะ นี่ ในรายละเอียดเนี่ยดิฉันก็จะมอบให้ทางน้องๆที่อยู่สำนักงานคลังนะคะเป็นผู้ที่จะอธิบายรายละเอียดตรงนี้ให้กับท่านนะคะ ในส่วนของการลงหน่วยลงทะเบียนนะคะทางสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีเป็นหน่วยหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ลงทะเบียน ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีหน่วยของรัฐวิสาหกิจนะคะธนาคารกลุ่มธนาคาร ทปสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารออมสินนะคะ แล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะ ที่อยู่ในสาขาเพชรบุรีนะคะ อันนี้จะเป็นหน่วยรับลงทะเบียนซึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านผู้บริหารนะคะของธนาคารทั้งสามแห่งเนี่ยชี้แจงตรงนี้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการรับลงทะเบียนนะคะ วันนี้ก็จะให้น้องน้องๆนะคะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะ การลงทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่ช่องทางการลงทะเบียนมีกี่ช่องทางนะคะแล้วก็วิธีการลงทะเบียนวิธีการกรอกแบบฟอร์มอะไรต้องทำยังไงอย่างไรนะคะแล้วก็การใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์ได้เมื่อใดนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเวทีให้ทางผออสายใจนะคะซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นผู้ที่อธิบาย แล้วก็ของ คุณนักสิการแก้วใจค่ะเดี๋ยวคุณนักสิการจะพูดเรื่องคุณสมบัติต่อนะคะ แล้วก็หอใส่ใจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ คนโสด คนมีครอบครัว อะไรต้องทำอย่างไรนะคะอ่ะนี้ก็เชิญท่านนักสิการค่ะครับ สวัสดีครับ ผมว่าที่ร้อยมีนักสิการแก้วใจนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจังหวัดครับเพื่อความได้ทิดครับผมขออนุญาตผมมาอธิบายข้างหน้าก่อนครับ สวัสดีครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีสวัสดที่ท่านนายกผู้มีสวัสดีด้วยมีช่วยข้างหลังเป็นเพื่อนครับไม่น้อยนะครับ ก็ที่กระทรวงการคลังต้องมาชี้แจงเองเนี่ยเพราะว่า โครงการนี้เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับ ทั้งสื่อต่างๆเอาไปลงก่อนที่เขาไปลงก่อนนะ เพราะว่าเขาต้องการความได้เปรียบในพื้นที่โฆษณาหูือเบอร์ของการลบออกทั้งทั้งที่ความจริงมันยังไม่เคลียร์ความที่ยังไม่รู้คุณสมบัก็ยังไม่เคลียร์ว่าเป็นคนอย่างนี้ เขาลงไปออกเพื่อความได้เปรียบ เพราะฉะนั้นจะมีหลาย ๆ คนที่ไปดูที่ช่องทีวีต่างๆอะไรต่างๆนั้นมันก็เขาจะมีผิดอยู่นะครับ แต่ผมเป็นคนที่ประสบการณ์โดยตรงเป็นคนที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากกรมการคลังอือว่าโครงการนี้เป็นโครงการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงรู้ดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังส่วนอื่นนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้จริงนะแต่ว่า เวลายังไม่ถึงข้อมูลต่างๆยังไม่เคลียร์ไม่อะไรแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วว่าคุณสมบัติต้องเป็น่ี้นี้ลงเรียนลงที่นั่นที่นี่อะไรนี้พบวันที่ปรูกาัดเอนวันที่ เราบอกแล้ววันที่5นากันยานักาได้นะ5กันยาครับถึง19ตุลารวมทั้งหมด45วัน ที่เราต้องบอกว่าลงทะเบียนที่ต้องได้ที่นี่ก็ได้ หมายถึงว่าทั่วประเทศเนี่ย ท่านลงได้ทุกที่แต่มันไม่จบนะครับ ท่านจะต้องลงที่ท่านสะดวกที่สุด เพราะบางทีลงแล้วมันไม่ผ่านต้องเอาเอกสารมายื่นใหม่เนื่อนี้นะท่านต้องมาที่เดิมนี่ครับ ช่ว่ารอเดินทางไปเที่ยวที่สงขลาหลงที่สงขลานี่แหละ ง่ายดี นะแต่เพื่อว่าถ้าหลงไม่ต้องการเอกสารพวกนี้มันต้องไปเก็บไปอะไรค่ต้องไปสบายรอบมังเพราะนั้นที่สัานกลับมาแค่ดีแล้วมันไม่ถูกเพราะฉะนั้น ท่านที่ดีในช่วงสี่ห้าวันเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนท่าลงที่นั่นดีที่สุดพอมีปัญหาอะไร ท่านต้องติดต่อที่เดิมที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับได้ลที่ไหนได้ ที่ไหนก็ได้จริงมันเป็นทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติใกล้ที่สุดนะครับ แล้วคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเนื่องจากทั้งประกอบมาโครงการเรามีตั้งแต่ปี59ปี5960เลยออกมาเรื่อยๆมามันจะมีคนที่โดนไม่จริงนะผมสื่อเยอะเลยโดนไม่จริงทางโน้นโดนข้าวิจารณ์มากไปคนไม่โดนแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยเขาคือ บังไว้ตรวจสอบอย่างเอียดเข้มข้น หรือตรวจถึง47ในงานแต่ก่อนไม่ตรวจละเอียดขนาดนี้แต่เนี่ย47ในงาน ท่านมีทรัพย์สมบัติซ่อนอะไรไว้ที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาก็พยายามแล้วตรวจให้หมดที่สุดนะครับ เรื่องทะเบียนสมรสใช้ฐานข้อมูลเดียวกับที่ เราแอบตรวจทะเบียนสมรสกันพอมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วก็จะแอบไปเนี่ยมันยากเพราะ วดวกับวันนี้มีผู้สมรสหลายอย่างที่ตัวเอียนสมรสซ้อนตามกฎหมายเมื่อก่อนมันเกิดเยอะเพราะว่า ทางเบอร์ไม่ได้เชื่อมข้อมูลมากมายตอนนั้นผมก็เคยมาถ้าอยากจะจดทะเปียนสมรสซ้อนนกำท่วมจบเลยผู้ผางกว่าจะลิงก์กันอีกสามสี่วันเนี่ยนะอะไรไม่ได้เราจะไปดูไปดูตามเห็นว่าดูตามฐานข้อมูลของก กรมการปกครองเป็นหลักนะครับก็ตัวมันมีเป็นพบหรือไม่ตรงนี่น่เพราะฉะนั้นในสื่อต่างๆที่ถามมาบอกว่าบางคนเนี่ยแยกกันอยู่แต่ทะเบียนพบยังมีอยู่ทะเลาะกันไงหนีอยกจากบ้านถามตัวไม่เจอเลยเฮ้ยสามีทำอยู่ไหนเนี่ยถามไม่เจอแต่ทะเบียนพบยังมี เวลาเราเรียนยังไงเราไม่มีบริการไปติดตามให้ครับท่านเรียนกำลังก็ไม่ต้องไปช่วยผู้ว่าที่เราตามไปตามเนี่ย ตามขามีมาไม่ได้ เป็นปัญหาส่วนตัวเราไม่ติดตามให้ เวลาเราลงทะเบียนต้องไปตามมาให้ได้ง่ายๆเพราะว่าเขาต้องเซ็นชื่อด้วยนะ เป็นตามกฎหมายปกติที่ทั่วไปเลย เวลาจะไปคับประกันใคร ก็ต้องให้สามีภรรยาเอาเซ็นชื่ออะไรด้วยเห็นไหมกฎหมายอื่น็ต้องมี เวลาจะโอนที่โอนไปกันสามีภรรยาก็ต้องมาเซ็นชื่อด้วยกันอันนี้ก็เช่นเดียวกัน และคุณสมบัติอันนี้มาไล่แก้แก้ว่าเกิดแล้วก็จะดีนะครับ แล้วก็แต่ว่าเรื่องสามีปัญญาเนี่ยพอใส่ใจจะอธิบายให้เคลียร์ชัดหนึ่งว่าสามีปัญญาเป็นยังไงนะครับ ผู้สมเด็จสมรสมีก็โบครัมีก็ครัยังไงให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันสำคัญมากสำคัญมากนะครับถึงมาให้แน่คนที่จะมาลงทะเบียนอายุ18ปีขึ้นไป 18ปีเป๊กขึ้นไปบริบูรณ์ตามกว่า18 ก็จะกลายเป็นรูปของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าใครอายุต่ำกว่า18เนี่ยจะมีสถานะเป็นรูปของใครคนใดคนหนึ่งทั้งพ่อและแม่ แล้วแต่นะเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังนะครับคนไทยต้องมีสัญชาติไทย ถ้าเขาได้บัตรประชาชนมีเชื้อชาติไทยได้มีสัญชาติไทยเชื้อชาติไม่เกี่ยวนะมีสัญชาติไทยสมัครได้นะครับ แล้วก็ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ห้ามเนี่ยนักโทษห้ามเป็นพระเป็นป่าหลวงเป็นอะไร เป็นนักบวชต่างๆ เป็นบุคคลต้องห้ามครับ ส่วนเขาจะปลอมตัวมานป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนี้นี้เราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเป็นนักบวชเป็นอะไรมันไม่มีในในสารบบบางครั้งเขาก็บวชแค่ช่วงเวลานี้พอดีอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้ครับต้องสืบออกมาก่อนนะครับรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนอันนี้เนี่ย ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านของมันเนี่ยรู้เลยว่าใครเนี่ยรวยใครจนเนี่ยแม้ว่าหลักฐานมันจะไม่มีเงินไม่มีเนี่ยเราดูขอข่าวก่อนเอาอนนี้น่าจะเกินหนึ่งแสนเนี่ยก็อย่าให้เขามาสมัครเพราะมันจะเป็นภาระ ตอนที่จะยื่นทีหลังนะครับ คือเราตรวจเจอว่าเขามีรายได้เกินหนึ่งแสนนะครับ วิธีการตรวจ เราตรวจสสี่ิ็ดองค์กร นะครับทั้งสถาบันการเงินทำงานที่ดินสหกรณอะไรนี้นะครับ ส่วนที่จะมีปัญหากันในใจหลักก็คือว่าคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีแทนคนอื่นนะไปเป็นพนักงานรับเงินสูงๆเป็นนอมินีครับ เพื่อจะหลบเลี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนะก็คือจริงๆแล้วเป็นคนจนแต่แค่อื่นใช้ชื่อไปเปิดบริษัทบ้าง ไปเปิดบัญชีบ้าง เพราะนั้นรายได้เนี่ย เขาจะต่วจยังไงตรวจกับเงินฝากาเงินฝากบางคนก็ให้คนอื่นยืมเงินยืมบัญชีตัวเองเพื่อโอนเงินเข้ามา ก็มีนะประเภทว่า เออจะใช้หนี้ คนแก่คนหนึ่งซึ่งไม่มีบัญชีขอโอนเงินเข้ามาในบัญชีแต่ห้า รือแสนสองเกินแสนเทาไรปุ๊บ มีเงินอยู่ในบัญชีปุ้งไม่ได้ทั้งทั้งที่คนนั้นจนจริง ๆนะ น่าจะลดเวรไปแล้วน่าจะตรวจเจอตรวจเจอก็จริงๆอุปกรณ์ได้ต้อง อันนี้ผมไม่รู้ว่าว่าเตรวจอะไรบ้างนะถ้าแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเ่วยไม่ได้ท่านเปี่ยนว่าคนนั้นแต่ต้องไปรับรองว่าคนนี้ไม่มีเงินจริงๆนะ มีคนเอาเงินมาผ่านบัญชีเฉยๆอย่างเงี้ยแต่ว่า เราตรวจเจอนะครับตรวจเจอนะครับเงินฝากต้องไม่เกินหนึ่งแสนเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกินล้านห้านะทำไมเขาต้องบอกมีใครมีปัญญากู้เงินได้ล้านห้าเนี่ยเขาก็ดูแล้วว่าคนนี้น่าจะมีรายได้เกินแสนแน่นะถึงมีเงินมีไปกู้บ้านได้แต่ไม้กู้ล้านห้านะหรือซื้อรถไม่เกินหนึ่งล้าน ริจาคเงินแสนนะเขามีผลนะคุณรู้ว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเราการคนที่จนไม่จริงจนไม่จริงตรวจเจอเนี่ยอย่างนี้แหละเป็นหลักฐานไม่ต้องถามนะว่าทำไมถึงเอาอย่างนี้นะทุกคนยูอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่ต้องมีบัตรเครดิต อันนี้ช่องทีวีต่างๆเนี่ยผมก็ไปดู จริงๆอ่ะไปยกเลิกตอนนี้ไม่ขาดแล้วนะครับบัตรเครดิตคือมีในรอบปีคุณ มีบัตรตอนไหนก็ได้ถือไม่ได้ทำไมต้องมีบัตรเครดิตถือไม่ได้เพราะว่า ตอนนี้มันทำบัตรธนาคารก็จะมาสัมภาษณ์ว่าคุณมีเงินเดือนหมื่นห้าไหมเงินเดือนคุณถึงหมื่นห้าคุณมีศักยภาพพอเขาคุณถึงทำบัตรเครดิตได้นะอันนี้ท่านเปลใหญ่กำนันไปบอกลูกบ้านด้วยเคยทำบัตรมาไม่ต้องไปปล่อยเขาเลิกนะเพราะมันไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว เพราะเขาตรวจเจอ ก็เคยมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จนต้องจนจริงๆเลย จนจริงๆคือไม่มีที่ไม่มีเงินฝากไม่มีความแีลนะ ส่วนเรื่องที่ดินเนี่ย ก็ตรวจสอบไปตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน ส่วนการน้ำเต็มมาถึงที่นี่นะครับใช่ไปค้นโฉนดมามันมีออนไลน์อยู่แล้วนะคือที่ดินเนี่ยไม่เกินหนึ่งไร่ ถ้าเป็นที่หัวใสนะ แล้วก็ ถ้าเป็นที่อะไรทำไรทำนาทำสวนเนี่ยสิบไร่ แต่ถ้าเป็นรถครอบครัวก็คูณสองไร่ไปคือ เป็นสองไร่กับยี่สิบไร่ อันนี้อันเฉลี่ยนะไม่เกินหนึ่งไร่กับสิบไร่นะแล้วทำไมถึงจะต้องเราสามีพันยามาด้วยเนี่ยมันมันต้องมีการลงชื่อเกี่ยวกับผู้อื่นที่หลังนะที่ว่ามันสำคัญนะเพราะว่าถ้าลงผิด ว่ามีคนมี้ก็บครัวมีครรัวเนี่ยอีกช่องเนี่ยท่านจะต้องไปไหนเกิดร้อนต้องต้องไปยื่นไปสมัรไปอะไรใหม่ก็คือไปสมัครไม่ผ่านอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเวลาต่อไปก็เป็นเรื่องเวลาสมันี่ใครสงสัยถามได้น้องๆที่อยู่เนี่ยใครทุกคนเนี่ยตอบได้ทุกคนถ้าสงสัยไปถามส่วนตัวนะครับ ที่ผมไม่ถึงเพราะผมอายุมากแล้วอาจจะสั่นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราผมจะเก่น ริงไม่ได้ถึงเป็นอะไรนะ เป็นแครับสั่งตามอายุนะครับลงทะเบียนวันที่5ถึง19ตุลาคมทราบไหมนะกรุงไทยกสองสินเริ่มต้นเริ่มต้นนะทุกสาขาเริ่มต้นนะแต่ถ้ามีสาขาที่อาจจะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรยังไงเอาไหมไม่ฟ้องเนี่ยอันนี้ก็ค่อยว่ากัน แต่เริ่มต้นเนี่ยท่านธนาคารออมสินท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านบอกว่าพบ าไหก็ได้ของสินนะทุกสาขานะครับกปสกรุงไทยส่วนใหญ่จเป็นที่ใหญ่องกปสก็คงทุกสาขาเลยนะกรุงไทยก็อาจจะมีสาขาที่เขาอยู่ในห้างอันนี้ไม่พอคือสาขาที่เปิดในห้างอันนั้นอาจจะไม่ไม่ลงไม่รับโรงเรียน หรือที่สาขาสาขาอ่าสาขาไม่ต้องไปก็คือเขาเห็นว่า เราเป็นทางจังหวัดอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะก็คือเข้าไปเขาก็ชี้ให้ราที่ขาเว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะสาขาสาขามันต้องไป ไปที่ทางเลย มันใกล้กันนั่นแหละ ไม่ได้เสียเที่ยว ถ้าเราหลงไปก็แปลว่าเดินไปที่ทางจังหวัดมีลงได้นะครับ แล้วก็สนงานเขตกรทมทุกเขตของกรทมอันนี้เผื่อทุกบ้านท่านไปทำงานอยู่กรุงเทพช่วงนั้นปีก็ออกได้ไปลงที่กรทมไม่ต้องไม่ต้องมาที่เพชร นเมืองพัทยาก็มีมีคนก็มีหลายคนก็ไปทำงานที่พัทยานะครับ ถ้าเขาในช่วงสีมากเนี่ยต้องอยู่พัทยาไม่อยู่ที่นอกเลยไม่ใช่มาไปเยี่ยมแม่แค่วันเดียว สะดวกก็ลงเินไม่ใช่เพราะเวลามีอะไรข้องเอกสารไม่เข้ามาต้องมายื่นที่ที่โรงทะเบียนนะครับ มันจริงสำคัญเนี่ยสถานที่สำคัญมากไปให้สะดวกของเรา เป็นหลักนะครับ แล้วทุกๆวันศุกร์ในช่วงที่เวลาเรียนเนี่ย ท่านก็ต้องไปดูว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วต้องไปตรวจดูว่าผ่านหรือยังลงทะเบียนผ่านนะที่นี่ไม่ใช่ว่าได้นะ แต่หมายว่า ถ้ามีปัญหาในการลงทะเบียนเช่นเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีครอบครัวใน่ล้มถูกแน่ผมผมบอกไว้ว่า ถ้ามีทะเบียนสมรสเนี่ย มันตรวจเจออยู่แล้วนั้นนะ มีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยลงติดไม่ได้ ติดไม่ได้ ไม่ต้องไปอะไรนะ ลงไปก่อนถึงไปว่ากัน มันจะเป็นเรื่องยาวต้องมาแก้กันทีหลังเยอะนะประกาศทุกกระทรวรทุกกระทรวรประจำประมวลผลว่ากิโลมาตั้งแต่วันจันทร์การรุกวัาสุกร์เนี่ยคุณผ่านหรือยังถ้าผ่านปุ๊บคุณก็ไม่ต้องมามาดูอีกแล้ว ไม่ต้องมาดูว่า มาดูทีมีโอกาสว่าน่าเป็นไปได้นะครับ ก็ถ้าไม่ได้ก็อุทธรณ์ได้นะครับแต่ถ้าได้ จะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับใหม่หรือไปที่แบงก์ออมสินกรุงไทย แล้วก็กพสก็มีการยืนยันตัวตนนะที่ว่าเมื่อก่อนมีตัวตนก็คือ มีแนวตัวตนเพื่อ เวียนได้เลยเพราะว่าบางทีลงเนี่ยเขาใช้แค่ในป่าแา่ตอนลงนะ ว่าคนไหนที่ยากจนขนาดว่าเงินทั้งแสนไม่มีเลยไม่มีไม่มีนะ คือคือแค่สมัครได้เนี่ยพูดไว้ก็โก้ผมว่า พูดไว้แค่นั้นเลยเพราะเหยียบไวทั้งนั้นคือรวยอยู่แล้วนะฮะตรวจทรัพย์สินที่ดินเงินฝากนปเจอแล้วอ่าแล้วทีนี้เนี่ยความสำคัญของครอบครัวกับครอบครัวต่างไงเพราะว่า เด็กๆตอนเนี้ยก็มีรายได้ก็มีนะ บางที ใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เด็ก อาจจะเป็นคุณลุงอย่างผมเป็นลุงเนี้ยโอนเงินได้หลักสองแสนเนี้ยได้เป็นทุนการศึกษา แต่ก็เอิญว่าพ่อแม่เขายากจนแต่พอเอาเงินรายได้ลูกมาลงปุ๊บนะกลายเป็นไม่ได้เลยนะเห็นไหมกลายเป็นไม่ได้เลยทั้งที่จนทั้งคู่แต่หลานหลานผมว่าผมโอนให้่ในบัญชีเลยนะเวลาต้องตรวปุ๊บอ้าวไม่ได้ นะกลายเป็นว่าพ่อแม่กนแต่ลูกรวยรวยเพราะอะไรลุงเงินเงินให้ลุงให้เป็นทุนการศึกษาหรืออะไรแล้วแต่ด้วยความเสน่หาโอนให้โอนให้เฉยเนี่ยทางราชการหรืออะไรเขาก็ไม่ตัางเหตุผลวเอาเด็กได้เงินมาได้ยังไงนะนะถูกลอตเตอรี่ก็รวมนะอยู่ที่เด็กเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นล้านแต่พ่อแม่เนี่ยโจนอยู พ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเลยพอเวลามาหาเฉลี่ยลูกเนี่ย เดียวะดกเลย แต่คนที่มีครอบครัวหมายถึง คนที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และผู้สมรสยังมี มันมีอยู่สองข้อสองหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูก เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวเขาจะให้กำหนดกรอบชื่อของลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น ประชาชนของลูกที่เป็นตัวจริงเท่านั้น หรือมาค่ะพร้อมด้วยลูกสมมติมีลูกห้าคนลูกทั้งห้าของเราต้องมาด้วยกันค่ะ หรือบบรประตัวประชาชนตัวจริงมาทุกคนเลย คู่สมรสทั้งสองคนนี้จดทะเบียนถูกต้องสามารถสมัครได้ทั้งสองคนสิทธิ์ใครสิทธิ์มันแต่เวลากอกแบบฟอร์มมันจะมีช่องผู้ลงทะเบียนอยู่ด้านหนึ่ง คนที่เป็นผู้ลงทะเบียนก็เซ็นชื่อ แล้วให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ย ถือมาที่ลงทะเบียน ไม่ต้องมาทั้งครอบครัว ให้ผู้ลงทะเบียนมาคนเดียวถือมา แน่นอนอยู่แล้วคนที่จะต้องลงทะเบียนเนี่ยต้องมีแบบฟอร์มทุกคน อันนี้คือเอกสารและหลัก นุญาตนะคะขอสวัสดีนะคะท่านกมการผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะท่ฉันก็สนาบุญจิตินะคะผู้อำนวยการสำนักงานทกศจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ยินดีนะคะที่จะมาร่วมทางคณะของคางนะคะเพื่อจะชี้แจงนะคะในส่วนของทกศจากที่ท่านได้รับฟังรายละเอียดของท่านทางทางจังหวัดนะคะได้ชี้แจงในคุณสมบัติต่าง ในส่วนของทสซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะได้เข้าร่วมในการที่จะให้บริการกับพวกท่านนะคะที่มีคุณสมบัติพื่นนะคะสามารถเป็นจุดในการลงทะเบียนนะคะได้นะคะซึ่งเราเปิดจุดการให้บริ ิวรอนะคะซึ่งจะนาน ในส่วนของเอกสารนะคะที่เราต้องให้กรอกและเตรียมเนี่ยเราก็จะมีการคัดกรองในเบื้องต้นเมื่อกี้ค่ะ ในการประสานงานต่อให้กับทางลูกบ้านท่านนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนโสดนะฮะถ้าเพื่อความสะดวกเนาะเพื่อความที่จะได้ไม่แออัดนะครับในการที่จะมารวมกันที่จุดลงทะเบียนนะครับ ก็ขอคากบพกว่าถ้าท่านสะดวกในการที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับของโครงการได้ก็เป็นการลดภาระแล้วก็ลดความแออัดนะครับ ในภาวะที่โควิดกำลังระบาดอยู่นะครับ ในด้านอี้นะครับก็ขอความร่วมมือกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านช่วยประกาสัมพันธ์ให้กับกลุ่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ รวมถึงนะครับ ในเรื่องของคุณสมบัติที่ท่านทำนะครับ แล้วก็ทุกท่านที่นี่ได้บอกกระทรูงแล้วท่านใดที่ไม่ได้ผ่านนะครับไม่ผ่านที่ว่ามีบางเกมที่ไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของการลงทะเบียนในครั้งนี้ก็ขอฝากดูนะร่วเช่นกันนะครับว่าว่า อย่าอยพึ่งป่านะครับอย่าพึ่งมาเพื่อทำให้ความแออัดที่จุดหน่วยของก็เป็งเราลงก็ลงได้นะครับ ในส่วนของธนาคารกรุงไทยนะครับ ที่อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับ ก็จะมีด้วยกันนะครับสี่สาขาครับก็จะเปิดรับ ให้ลงทะเบียนได้ทุกสาขาครับก็คือจะมีสาขาหลักของเราคือสาขาพระนครคีรีนะครับบริเวณด้านล่างของสาขาตรงนั้นเป็นจุดใหญ่เลยนะครับถ้าสะดวกตรงนั้นก็จะมี จุดรับลงทะเบียนที่กว้างขวางนะรองรับคนได้เยอะนะครับ ส่วนจุดอื่นๆนะครับก็จะมีที่สาขาเพชรบุรีในตลาดที่ถนนสิบแปดเมตรนะครับนะครับหนึ่งจุดครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่สาขาจังหวัดเพชรบุรีครับตรงนี้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ในห้างนะครับโรบินสันนะครับก็จะเป็นสี่จุดหลักที่ธนาคารกรุงไทยของเราเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ส่วนอำเภออื่นของกรุงไทยอาจจะได้อาจจะไม่มีครบทุกอำเภอนะครับ จะมีเพียงแค่เฉพาะท่ายางและอำเภอชะอำเท่านั้นก็จะเปิดรับบริการเช่นเดียวกันนะครับนะครับสำหรับในเรื่องของการแจกนะครับ ในเรื่องของแบบฟอร์มต่าง ๆ นะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยให้สาขานะครับ สามารถแจกแบบฟอร์มไปให้กับผู้ที่สนใจสมัครเริ่มต้นก่อนได้นะครับผมแต่ตอนนี้แบบฟอร์มยังไม่นิ่งนะครับ ชัดเจนข่องครับจำหรับาบันกลุ่มไทยก็ฝากไว้อยงเท่คนี้ขอบคุณครับก็้ราัเกกันนะคะก็รดานนะคียกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะ Thank you. Ini tiara